ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรปและสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ได้พระราชทานพระราชดำริว่าสมควรที่จะสรรสร้างการแต่งกายชุดไทยให้เป็นไปตามประเพณีที่ดีงาม โดยศึกษาจากพระฉายาลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายใน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ แต่ให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ทรงเสนอรูปแบบที่หลากหลาย และได้ฉลองพระองค์เป็นแบบอย่าง ทางได้พระราชทานให้ผู้ใกล้ชิดแต่งและเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เรียกกันโดยทั่วไปว่า ชุดไทยพระราชนิยม มี 8 ชุดคือ 1. ชุดไทยเรือนต้น เสื้อแขนกระบอก นุ่งกับผ้าสิ้นทอลายขวาง ใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น เป็นชุดเช้าไว้ใส่บาตรไปวัด หรือไปงานมงคลต่างๆ ชุดไทยเรือนต้นคือชุดไทยแบบลำลอง ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม มีลายริ้วตามขวางหรือตามยาว หรือใช้ผ้าเกลี้ยง มีเชิง ตัวสิ้นยาวจรดปลายเท้าป้ายหน้า เสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสี จะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้ เสื้อคนละท่อนกับสิ้น แขนสามส่วน กว้างพอสบายผ่าอก ดุมห้าเม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้ง เหมาะใช้สำหรับไปงานที่ไม่เป็นพิธี และต้องการความสบาย เช่น ไปงานกระถินต้น หรือเที่ยวเรือ เที่ยวน้ำตก 2. ชุดไทยจิตรดา เสื้อแขนกระบอก นุ่งกับผ้าสิ้นทอลายขวาง ใช้ได้ในหลายโอกาส เช่น เป็นชุดเช้าไว้ใส่บาตรไปวัด หรือไปงานมงคลต่างๆ ชุดไทยจิตรดา คือชุดไทยพิธีกลางวัน ใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิง หรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ ตัดแบบเสื้อกับสิ้น สิ้นยาป้ายหน้า อย่างแบบลำลอง เสื้อแขนยาว ผ่าอก คอกลม มีขอบตั้งน้อยๆ ใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศ เช่น รับประมุขที่มาเยือนอย่างเป็นทางการที่สนามบิน ผู้แต่งไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมกับโอกาส 3. ชุดไทยอมริน เสื้อแขนยาว คอกลมตั้ง ติดคอ นุ่งกับผ้าสิ้นไหมยกทอง ตัดแบบสิ้นป้ายสำหรับแต่งในงานพิธีใช้ได้ในหลายโอกาส ชุดไทยอมรินคือชุดพิธีตอนค่ำชายยกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว เสื้อกับเส้นแบบนี้ อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัด ผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆ ไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้ เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่ใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรอง ไปดูละครในตอนค่ำ และเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ผู้แต่งชุดไทยอมริน ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4. ชุดไทยบรมพิมานเสื้อเข้ารูปแขนกระบอกคอตั้ง ติดคอ ผ่าหลัง อาจจะเย็บติดกับผ้านุ่งก็ได้ หรือแยกเป็นคนละท่อนก็ได้เช่นกัน ส่วนผ้านุ่งใช้ผ้าสิ้นไหมยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก สำหรับแต่งในงานราชพิธี หรืองานเต็มยศหรือครึ่งยศ เช่น งานฉลองสมรส พิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ชุดไทยบรมพิมานคือชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้าหมายยกดอกหรือยกทอง มีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ ตัวเสื้อและสิ้นตัดแบบติดกัน สิ้นมีจีบหน้านางและมีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลม มีขอบตั้ง ผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ ผ้าจีบยาวจดข้อเท้า แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศ เช่นงานอุทยานสโมสร หรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ ในคืนที่มีอากาศเย็น ใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร ผู้แต่งประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5. ชุดไทยจักรี เสื้อตัวในไม่มีแขนไม่มีคอ ห่มทับด้วยสบาย แบบมีชายเดียว ปักดิ้นทอง ชุดไทยจักรีเดิมจะไม่ปัก นุ่งทับด้วยผ้าสิ้นไหม ยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก คาดเข็มขัด เครื่องประดับสร้อยคอ รัดแขน สร้อยข้อมือ สำหรับแต่งในงานเลี้ยงฉลองสมรส หรือราตรีสโมสรที่ไม่เป็นทางการ ชุดไทยจักรีคือชุดไทยประกอบด้วยสบายเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว สิ้นมีจีบยกข้างหน้า มีชายพก ใช้เข็มขัดไทยคาด ส่วนท่านบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกัน หรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้ เปิดบ่าข้างหนึ่ง ชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่เห็นสมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้า การเย็บและรูปทรงของผู้สวม ใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน 6. ชุดไทยจักรพรรดิผ้าสิ้นใหม่ยกดิ้นทองมีเชิงสีทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพก ห่มด้วยสบายปักลูกปัดสีทอง เป็นเครื่องแต่งกายสตรีสูงศักดิ์สมัยโบราณ ปัจจุบันใช้เป็นเครื่องแต่งกายชุดกลางคืนที่หรูหรา หรือเจ้าสาวใช้ในงานฉลองสมรสยามค่ำคืน เครื่องประดับที่ใช้ รัดกล้าวต่างหูสร้อยคอ สังวานสร้อยข้อมือ ชุดไทยจักรพรรดิคือ ชุดไทยห่มสบายคล้ายจักรี แต่ว่ามีลักษณะเป็นพิธีรีตรองมากกว่า ท่อนบนมีสบายจีบรองสบายทึบปักเต็มยศบนสบายชั้นนอก ตกแต่งด้วยเครื่องประดับอย่างสวยงาม ใช้สวมในราชพิธีหรืองานพิธีต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ 7. ชุดไทย ดุสิต เสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขน เข้ารูป ปักแต่งลายไทยด้วยลูกปัด ใช้กับผ้าสิ้นไหม ยกดิ้นทองลายพิกุล ตัดแบบหน้านาง มีชายพก ใช้ในงานราตรีสโมสรหรือเป็นชุดฉลองสมรส เครื่องประดับที่ใช้ ต่างหูสร้อยคอ แหวน ชุดไทยดุสิตคือชุดไทยคอกว้าง ไม่มีแขน ใช้ในงานกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตก ตัวเสื้ออาจปักหรือตกแต่งให้เหมาะสมกับงานกลางคืน ตัวเสื้ออาจเย็บติดหรือแยกคนละท่อนกับสิ้นก็ได้ สิ้น ใช้ผ้ายกเงินหรือทองจีบชายพก ผู้แต่งอาจใช้เครื่องประดับแบบไทยหรือตะวันตกตามควรแต่โอกาส 8. ชุดไทยสีวาลัย เสื้อตัวในไม่มีแขนไม่มีคอ ห่มทับด้วยสบายแบบมีชายเดียว ทิ้งชายสบายยาวด้านหลัง ปักด้วยลูกปัดทอง นุ่งทับด้วยผ้าสิ้นไหมยกดิ้นทอง ตัดแบบหน้านาง มีชายพกคาดเข็มขัด เครื่องประดับสร้อยคอ รัดแขนสร้อยข้อมือ เป็นเครื่องแต่งกายของสตรีบรรดาศักดิ์ ปัจจุบันใช้ในงานเลี้ยงฉลองสมรส หรือเลี้ยงอาหารค่ำชุดไทยสีบาลัยมีลักษณะเหมือนชุดไทยบรมพิมาน แต่ว่าข่มสบาย ปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่ง ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีเต็มยศ เหมาะแก่การใช้แต่งช่วงที่มีอากาศเย็น ภายหลังได้มีเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งชุด คือชุดไทยประยุกต์ ชุดไทยประยุกต์แบบชุดโดยรวม ดัดแปลงผลิตสร้างจากชุดไทยพระราชนิยมทั้ง 8 ชนิด เพื่อเติมเต็ม เพิ่มมูลค่าตลาด เพิ่มความพึงพอใจของแต่ละปัจเจกบุคคล โดยผ่านกระบวนการ Customize ส่วนต่างๆของชุดไทยแบบต่างๆ อย่างเล็กๆ น้อยๆ ขายความสดใหม่ให้ผู้สวม เอาใจตลาดคนกลุ่มแรก ในขณะเดียวกันนอกจากเป็นการกลั่นประสบการณ์ของนักออกแบบแล้ว ยังเป็นการแบ่งแยกชั้นสินค้าไปในตัว อวดฝีมือ ผู้ผลิตแต่ละสำนักไหลไปตามพลวัตตลาดตามทัศนคติของผู้ออกแบบที่มีต่อชุดไทย